ไปดูคลิปต่อมาเอามาฝากแฟนคลับ NY อิจฉาคนมีแฟนมารับสินค้านี่แล้วค่ะ โอ้ยได้จ้า่ะรับแฟน แฟนคลับก็ฟินกันไปนะคะ เอามาฝากคลิปน่ารักน่ารัก NY ณเดชและยาย่าคู่ขวัญสุดยอดของท